สวัสดีครับ เรายังอยู่ในหัวข้อคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML5 กันอยู่นะครับ ในส่วนนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัด Layout ของเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งมีอยู่หลายคำสั่งนะครับที่นักศึกษาควรจะรู้จักและได้ฝึกเป็นบัติกันนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าที่โปรแกรม NetBeans กันได้เลย คำสั่งแรกนะครับในการจัด Layout นะครับ เมื่อนักศึกษาต้องการกำหนดให้เนื้อหาเป็นส่วนหัวของเอกสารนะครับ เราจะใช้แท็ก Header ในการทำงาน ซึ่งเป็นแท็กคู่นะครับ แล้วเราก็กำหนดข้อความลงไป ดังนั้นข้อความที่อยู่ภายใต้แท็ก header นะครับ ก็จะเป็นข้อความที่ถูกกำหนดว่าเป็นส่วนหัวของเอกสารนะครับ หรือถ้านักศึกษาต้องการระบุว่าข้อความในส่วนนี้เป็นส่วนท้ายของเอกสาร นักศึกษาก็ใช้แท็ก footer ในการทำงาน เป็นแท็กคู่เช่นเดียวกันนะครับ เราก็จะได้ส่วนหัวกับส่วนท้ายของเอกสาร หรือถ้าต้องการบอกว่าข้อความในส่วนนี้เป็นส่วนของระบบนำทาง เราก็สามารถใช้แท็ก name ในการทำงานได้ นะครับ เป็นแท็กคู่เหมือนกัน ดังนั้นต้องการสร้างระบบนำทางอาจารย์ต้องการสร้างลิงก์เปลี่ยนหน้าเว็บเพจนะครับ ก็ใช้แท็ก A ในการสร้างลิงก์ไปที่แมปเหมือนเดิมนะครับ แปลว่าข้อความที่อยู่ภายใต้แท็กเนฟก็จะถูกกำหนดว่าเป็นระบบนำทางนะครับ เป็นส่วนของระบบนำทางนั่นเอง หรือนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคำสั่งอื่นๆที่ใช้ในการแบ่งส่วนของเนื้อหา เช่นคำสั่ง s e สช i o n นะครับจะเป็นการแบ่งส่วนเนื้อหาออกเป็นส่วนๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการ สร้างเนื้อหาขึ้นมากี่ส่วนนะครับเราก็ใช้คำสั่ง section ลงไป ซึ่งประโยชน์ของการใช้ตัวคำสั่ง section นะครับ จะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ และเราสามารถจัดการกับแต่ละส่วนที่เราแบ่งเป็นเนื้อหาแต่ละอย่างไว้ได้นะครับ โดยใช้คำสั่ง css เข้ามาช่วย ซึ่งจะเป็นส่วนของสัปดาห์ที่ 5 ไป นะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้กัน นอกจากนี้นะครับ ก็ ยังมีคำสั่งที่ใช้ในการแบ่งส่วนของเนื้อหาได้อีกในเวอร์ชันเดิมๆที่เราใช้กันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแท็ก P นะครับ เป็นการแบ่งส่วนเนื้อหาออกเป็นย่อหน้าหรือพารากราฟหรือแท็ก div นะครับ ก็เป็นการแบ่งส่วนของเนื้อหาเป็นบล็อกบล็อกเหมือนกันนะครับ หรืออาจจะเป็นคำสั่ง สแปนก็เป็นการแบ่งส่วนเหมือนกันนะครับในที่นี้เราจะลองใช้ข้อความลอริมในการแบ่ง ในแต่ละส่วนแต่ละคำสั่งกันนะครับ ไปที่เมนูซอสนะครับ insert code แล้วก็คลิกที่ข้อความลอริมจากนั้นนะครับเลือกเป็น 2ย่อหน้า อาจารย์ใช้ตัวแรกเป็นแท็ก P นะครับ ก็คือแบ่งเนื้อหา ออกเป็นยอดหน้าแต่ละยอดหน้านะครับแล้วก็เจเนเรตไป หรืออีกส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์ใช้ข้อความรอเลนเหมือนกัน แต่แบ่งเนื้อหาโดยใช้แท็ก div นะครับแล้วก็เจเนเรตไป ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแท็บ p หรือ div นะครับ จะเป็นการแบ่งเนื้อหาออกเป็นบล็อกๆเหมือนกัน เพียงแต่ว่าถ้าเป็นแท็ก P จะมีการจัดรูปแบบให้มีลักษณะเป็นย่อหน้า ส่วนแท็ก div จะไม่มีการจัดรูปแบบเหล่านั้นนะครับ กับอีกตัวหนึ่งที่เราใช้งานกันก็คือแท็ก span นะครับ ไปซอส insert code ข้อความรอเล่ม แล้วเราก็เลือกเป็นแท็ก span แท็กสแปนจะแตกต่างจากแท็ก P กับ div ตรงที่ว่าข้อความที่เราครอบด้วยแท็กสแปนนะครับ จะแบ่งเป็นส่วนๆ เหมือนกัน แต่จะไม่มีการแบ่งเป็นบล็อก เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ เหมือนกับแท็ก P กับ div นะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรมดู นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับข้อความก็จะแสดงผลเหมือนเดิมนะครับ แต่ข้อความแต่ละอย่างที่แสดงผลจะมีความหมาย หรือความสำคัญไม่เท่ากันละ เพราะเราใช้แท็กในการทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับ ส่วนข้อความรอลิมข้างล่างจะเห็นว่า 2ยอดหน้าข้างบนเป็นลักษณะของแท็ก P ก็คือมีการแบ่งส่วนเป็นยอดหน้าเป็นพารากราฟที่สวยงามนะครับ ส่วน 2ยอดหน้าข้างล่างนะครับ ข้อความรอเลน2อันข้างล่างจะเป็นแท็ก div ก็มีลักษณะเป็นบล็อกเหมือนกัน2บล็อกนะครับแต่ไม่มีการเว้นวรรคให้มาเป็นย่อหน้าที่สวยงาม ส่วนแท็ก span นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการเขียนข้อความ2รอเลนที่ติดกันเลย ไม่มีการขึ้นบล็อกใหม่หรือบรรทัดใหม่ขึ้นมานะครับนี่คือการใช้งานตัวคำสั่งในการจัด layout นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักคำสั่งที่ใช้ในการจัดเลเยอร์กันแล้วใช่ไหมครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของคำสั่งพื้นฐานกันแล้วนะครับ เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างลำดับรายการนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ